เป็นลูกค้าของเวทานีก็คือมารักษาที่นี่ประจำครับก็คือเข้าออกบ่อย แล้วก็ที่สำคัญคือที่นี่ค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วก็เป็นสถานที่คือไม่ว่าจะเป็นห้องนะครับทุกอย่างคือค่อนข้างลงตัวหมดเลยครับ ทั้งสะอาดบริการการบริการทุกอย่างครอบคลุมหมดครับพอรู้ว่าท้องเซิร์ชเลยว่า คุณหมอคนไหนที่แบบสุตินารีที่แบบอันดับหนึ่งของประเทศ หรือว่าติดอันดับของประเทศเนี่ยที่แบบว่าไว้ใจได้แล้วก็เชี่ยวชาญค่ะ แล้วก็เจอคุณหมอุ่มพรแล้วเขาประจำอยู่ที่นี่ด้วย ก็เลยตอบโจทย์เพราะว่าเป็นคนไข้ที่นี่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ประทับใจคุณหมอมาก คุณหมอดูแลดีมาก ดีมากครับแบบเช่ให้คำแนะนำก็ให้คำแนะนำได้ชัดเจนนะครับ ในทุกๆปัญหา อย่างเช่น ในระหว่างคลอดเนี่ยก็ไอระหว่างช่วงท้องช่วงท้องเออช่วงระหว่างท้องนะครับก็คือก็จะมีบางทีก็ติดขัดในเรื่องของมีปัญหาเรื่องแต่ละเรื่องนะครับ เช่นเท้าบวมนะครับมือบวมเท้าบวมต่างๆ ก็คือคุณหมอให้คำแนะนำที่แบบชัดเจนครับแล้วก็รู้ถึงสาเหตุปัญหาที่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยครับตรวจน้องก็ละเอียด แบบอันตราซาวอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยไม่ค่อยกังวลใจเกี่ยวกับน้องเลย ไม่กังวลค่ะ แค่ตื่นเต้นค่ะ คือตื่นเต้นเพราะแล้วก็แต่คุณหมอก็จะชวนคุยอะไรพยาบาลก็ชวนคุยประมาณนี้ จนลืมไปว่ากำลังจะคลอดแล้ว น้องจะออกมาแล้วนะบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นครับแล้วก็ไม่ไม่ตึงเครียดการบริการ ที่ถ้าถามว่าให้5ดาว ก็คงให้เต็มหรือให้เกินใช่ไหมครับแล้วก็การดูแลเอาใจใส่นะครับทั้งทั้งคุณหมอเองแล้วก็จากทั้งพี่พยาบาลทุกคนเลยนะครับคือผม ค่อนข้างเอาใจใส่ทุกคนเลยครับ แล้วก็เราค่อนข้างประทับใจมากสำหรับเวทีนี้ที่นี่ครับ ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆ จากโรงพยาบาลเวทานี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่าง และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ